หัวข้อแรกสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้ หัวข้อพลเมืองดิจิทัล ผู้เรียนจะได้พบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ ผู้เรียนทราบไหมครับว่าพลเมืองดิจิทัลประกอบด้วยคน 2 กลุ่ม ได้แก่ชาวดิจิทัล โดยกำเนิด และผู้อยพสู่โลกดิจิทัล ผู้ยพสู่โลกดิจิทัล ภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า Digital Immigrant คือผู้ที่เกิดก่อนในปีคริสตศักราช 1980 แล้วคนเหล่านี้มีคุณลักษณะอย่างไรครับ คุณลักษณะแรกของคนกลุ่มนี้ก็คือคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเรานั่นเอง คนเหล่านี้จะใช้เวลาในการรับข้อมูลข่าวสารเพียงไม่กี่แหล่ง นั่นหมายความว่าถ้าได้รับข่าวสารใด ก็จะรีบส่งต่อทันที ไม่ได้มีการประเมินกรองข่าวสารใด ๆ และส่วนใหญ่จะทำงานได้ทีละอย่างในเวลาเดียวกัน รับข้อมูลข่าวสารข้อความนะครับเป็นหลัก แล้วก็ชอบการเรียนรู้เนื้อหาที่มีลักษณะเรียบง่ายเป็นขั้นตอนไม่ซับซ้อน ส่วนชาวดิจิทัล โดยกำเนิดตรงกับภาษาอังกฤษ คือดิจิทัลเนทีฟคือผู้ที่เกิดหลังปีคริสตศักราช 1980 ก็คือคนในยุค วัยที่เกิดมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ต ยุคสมาร์ทโฟน ฉะนั้นคุณลักษณะของคนกลุ่มนี้ จะสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และมาจากหลายแหล่ง และที่สำคัญคนกลุ่มนี้ Gen X Gen Y Gen Z สามารถทำงานได้หลายอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกัน พร้อมที่จะติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา มีความรวดเร็วว่องไว ชอบรับข้อมูลข่าวสาร รูปภาพเสียง คลิปวิดีโอมากกว่าข้อความใช่ไหมครับ คนรุ่นใหม่ชอบดู YouTube มากกว่าข้อความปกติใช่ไหมท่านั้นถ้าเปรียบเทียบชาวดิจิทัล โดยกำเนิดกับผู้อุปยพสู่โลกดิจิทัล สามารถเปรียบเทียบตามแผนภูมิดังนี้ พื้นฐานของความเป็นพลเมืองดิจิทัล ทราบไหมครับว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทัล หรือดิจิทัลซิติเซนชิพนั้น ผู้ดำรงชีวิตอยู่ในกลุ่มสังคมดิจิทัลนั้น จะต้องมีบรรทัดฐานในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีความรับผิดชอบ ซึ่งมีหลักปฏิบัติพื้นฐานสำคัญ 3 ข้อคือ R E P R คือการเคารพซึ่งกันและกัน E คือ educate ศึกษาเรียนรู้ P protect รู้จักการป้องกันตนเอง และหลักปฏิบัติ9ประการ เพื่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลประกอบด้วย 1. ดิจิทัลคอมเมอร์สการรู้จักการซื้อขายออนไลน์ 2. ดิจิทัลคอมมิวนิเคชันรู้จักการติดต่อสื่อสารกันอย่างเหมาะสม 3. ดิจิทัลลิเทเลซี สามารถเรียนรู้เข้าใจและถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ตลอด 4. ดิจิทัลเฮลท์แอนด์เวลเนส ดูแลสุขภาพจากการใช้งานดิจิทัล 5. d ิ g i t a l Security รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆ ในยุคปัจจุบัน 6. Digital Right and Responsibility มีอิสระในการใช้ดิจิทัล แต่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ 7. ดิจิทัลลอรู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีดิจิทัลอิดิเควตนั่นหมายความว่าต้องใช้ดิจิทัล อย่างมีมารยาทรวมถึงดิจิทัลแอคเซสผู้เรียนจะต้องคำนึงถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม หลักปฏิบัติของการเป็นพลเมืองดิจิทัล ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมดังนี้ นโยบายการใช้ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหวังว่าผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความแตกต่าง และสามารถอธิบายคุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัลได้นะครับ